พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีนไทย ภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาสำคัญของโลกที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และคนไทยกับคนจีนก็มีการติดต่อสื่อสารกันมาอย่างยาวนาน แต่การเรียนภาษาจีนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ใช่แล้วล่ะครับ ด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยไทย จึงได้พัฒนาระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีนไทย ขึ้นมาช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยครับ สวทช ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำการวิจัยและพัฒนา ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีนไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยใช้เทคโนโลยีนิวรอนเน็ตเวิร์กซึ่งในปัจจุบันมีฐานข้อมูลคลังประโยคคู่ภาษาไทยจีนจำนวน 4 0 0 0 0 0 คู่ประโยคสำหรับประโยคภาษา ษาจีนที่แปลจะมีความยาวใกล้เคียงกับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลการแปลมีความถูกต้องแม่นยำ เพียงพอต่อการใช้งานได้ง่าย สะดวกมีความทันสมัย โดยหน้าจอการใช้งาน รองรับกับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล วิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000